ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ภาพดิจิทัลในสื่อต่างๆ เมื่อหลายสิบปีมาแล้ว การประมวลผลภาพนั้น จะอยู่ในรูปของการประมวลผลแบบสัญญาณอนาล็อกค่ะ โดยใช้อุปกรณ์ปรับแต่งแสงออปติก ซึ่งวิธีเหล่านั้นก็ไม่ได้หายสาบสูญหรือเลิกใช้ไปค่ะ ยังมีใช้เป็นส่วนสำคัญสำหรับการประยุกต์ในงานบางอย่าง เช่นโฮโลกราฟี แต่เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ราคาถูกลงและก็เร็วขึ้นมาก การประมวลผลภาพดิจิทัล Digital Image Processing จึงได้รับความนิยมมากกว่า เพราะการประมวลผลที่ทำให้ซับซ้อนขึ้น แม่นยำและง่ายในการลงมือปฏิบัติ การสร้างภาพดิจิทัล สามารถสร้างได้จากอุปกรณ์รับภาพ เช่น กล้องดิจิทัล ค่ะ เครื่องกราดภาพหรือสแกนเนอร์ เป็นต้นค่ะ ภาพดิจิทัลยังสามารถสร้างโดยการสังเคราะห์จากสิ่งที่ไม่ใช่ข้อมูลภาพ เช่น ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ หรือแบบจำลองเลขาคณิตแบบ3มิติ ซึ่งการสร้างภาพลักษณะนี้เป็นส่วนหนึ่งในงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกค่ะ ปัจจุบันกล้องดิจิทัล กำลังได้รับความนิยมสูงมากในวงการถ่ายภาพค่ะ เนื่องจากกล้องดิจิทัล ไม่ต้องใช้ฟิล์มทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ถ่ายภาพออกมาก็เป็นไฟล์ดิจิทัล สามารถดูภาพได้ทันทีหลังจากถ่าย ไม่ต้องเสียเวลาไปล้างอัดขยายภาพมาดูค่ะ และภาพที่ถ่ายเสียหรือถ่ายออกมาไม่เป็นที่พอใจ ก็สามารถถ่ายแก้ไขใหม่ได้ในทันที นอกจากนี้ไฟล์ภาพที่ถ่ายออกมา ยังสามารถนำไปตกแต่งด้วยโปรแกรมต่างๆ เพื่อนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลายค่ะ นำไปพิมพ์ภาพเอง หรือส่งไปขยายอัดภาพที่ร้านอัดภาพดิจิทัลทั่วไปก็ได้ค่ะ การสร้างภาพดิจิทัลยังถูกนำไปใช้ในวงการอวกาศโดยนาซาเช่น ภาพพื้นผิวดวงจันทร์ภาพแรก ที่ถ่ายจากยาน Ranger 7 ซึ่งภาพได้ถูกส่งมาก่อนที่ยานอวกาศลำดังกล่าว จะพุ่งชนกับผิวดวงจันทร์ หลังจากนั้นได้มีการพัฒนาเกี่ยวกับการประมวลผลภาพอย่างกว้างขวาง มีการวิจัยและการประยุกต์ใช้เกิดขึ้นมากมายค่ะ ด้านอวกาศได้นำการประมวลผลภาพดิจิทัล มาใช้ในการพยากรณ์อากาศ โดยการถ่ายภาพจากอวกาศ โดยดาวเทียม GEOS ซึ่งภาพพายุเฮอริเคน ภาพที่ถ่ายนั้นได้ถูกนำมาใช้ในการประเมินหาทิศทาง การเคลื่อนที่ของพายุ เพื่อทำการเตือนประชาชนที่มีโอกาสได้รับผลกระทบด้วยค่ะ ด้านอุตสาหกรรม การประมวลผลภาพดิจิทัล ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในด้านอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างแพร่หลาย เพื่อใช้ในการตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องดื่มบรรจุขวด ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยการใช้กล้องทำการถ่ายภาพเครื่องดื่มขนาดบรรจุขวด ซึ่งขนาดเคลื่อนที่บนสายพานด้วยความเร็วสูง เพื่อตรวจจับปริมาณน้ำในขวด ที่บรรจุปริมาณน้ำผิดพลาดจากที่กำหนดเอาไว้ ในปัจจุบันมีการใช้งานการประมวลผลภาพในหลายด้าน ยกตัวอย่างเช่น ในทางการแพทย์ การประมวลผลภาพมีประโยชน์มาก ในด้านทางการแพทย์นะคะ สามารถช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องก่อนจะรักษาจริง เป็นการสร้างภาพตัดขวางของสมองมนุษย์ ด้วยเครื่อง MRI โดยจะเห็นได้ว่า ภาพมีความชัดเจน นอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวยังสามารถนำไปสร้างภาพแบบสามมิติได้อีกด้วยค่ะ มาทางด้านงานวิจัยด้านการประมวลผลภาพเป็นที่สนใจของนักวิชาการ นักวิจัยเป็นอย่างมาก มีการใช้งานในหลายรูปแบบ เช่น งานวิจัยการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ โดยใช้การประมวลผลภาพดิจิทัล อีกทั้งการประมวลผลภาพ ยังถูกใช้ในงานวิจัยทางด้านการรู้ จำรูปแบบ เช่น การรู้ จำตัวอักษร โดยกระบวนการดังกล่าว จะทำการถ่ายภาพป้ายทะเบียนรถ จากนั้นจึงใช้คอมพิวเตอร์ทำการวิเคราะห์ภาพดังกล่าว ว่าเป็นเลขทะเบียนอะไรบ้าง โปรแกรมกิมเองสามารถใช้การประมวลผลภาพกราฟิกและภาพถ่ายได้ด้วยค่ะ ตัวอย่างเช่นการใช้งานเช่น การออกแบบภาพกราฟิก ตราสัญลักษณ์ ปรับขนาดภาพถ่าย ปรับสีของภาพถ่าย นำภาพมาซ้อนรวมกันโดยใช้เทคนิคเลเยอร์ ลบส่วนที่ไม่ต้องการทิ้ง นอกจากนี้ กิมยังสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบง่ายๆได้อีกด้วยค่ะ